ขณะนี้ถ้าเราจะพูดถึงคำว่า AEC นั้น หลายคนจะต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียว แต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้จักมันจริง ๆ วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน AEC ที่เราพูดกันเป็นประจำในช่วงนี้นั้น ถือว่าไม่ถูกซะทีเดียว จริงๆแล้วมันคือ AC ซึ่ง AEC คือภาคย่อยของ AC นั่นเอง ยิ่งทำให้งงไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะ เอาละ เรามาทำความรู้จักคำย่อกันดีกว่า AC ย่อมาจาก ASEAN Community หรือประชาคมอาเซียน คือการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชน หรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี 2558 ประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ASEAN Political Security Community หรือ ASC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community หรือ AEC ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Social Culture Community หรือ ASCC โดยจะเน้นหลักๆ คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่เราได้ยินกันบ่อยๆ นั่นเอง หลงเข้า ใจผิดกันอยู่นานการที่อาเซียนจะไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ต้องมีการกำหนดแผนงาน พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจน จึงได้มีการจัดทำพิมพ์เขียวว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขึ้น หรือเรียกสั้นๆว่า AC Blueprint ถ้าเปรียบกับการสร้างบ้าน แผนงานนี้ก็เป็นเสมือนพิมพ์เขียว ที่จะระบุว่า บ้านที่สร้างเสร็จแล้วจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร และมีองค์ประกอบอะไรข้างในบ้านนั้นบ้าง โดยองค์ประกอบหลักๆ ภายใต้ AEC Blueprint เน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก4ด้านคือ เรื่องแรก คือจะให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียว และฐานการผลิตรวม โดยจะให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ อย่างเสรีภายในอาเซียน และทำลายกำแพงภาษีนำเข้าระหว่างประเทศอาเซียนให้เป็นศูนย์ เรื่องที่ 2 ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สะดวกในการติดต่อการค้าขายและการลงทุนมากยิ่งขึ้น ถ้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เท่าเทียมกันได้นั้น อาเซียนก็จะมีศักยภาพในด้านการค้าขายและลงทุนมากขึ้น เรื่องที่3 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมอภาค เป็นการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม หรือ SME ให้ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน หรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งการพัฒนาระบบต่าง ๆของ SME ให้เท่าเทียมกันทั้งหมดนั้นจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับอาเซียนได้เป็นอย่างดี เรื่องที่4 ชื่อมโยงอาเซียนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยการรวมกลุ่มเข้ากับประชาคมโลก โดยเน้นการปรับนโยบายเศรษฐกิจอาเซียน กับประเทศนอกภูมิภาค ให้เป็นเขตการค้าเสรี ในส่วนนี้เราจะพูดถึงผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดหลังจากการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างเป็นทางการ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ จะมีผลทำให้การประกอบธุรกิจ ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น นอกจากจะต้องแข่งขันกับ ผู้ประกอบการภายในประเทศด้วยกันเองแล้ว ยังต้องพบกับคู่แข่งที่เข้ามาจากภายนอกประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ดำเนินกิจการเพียงลำพัง เพราะมีทุนไม่มาก ทำให้ต้องเผชิญกับภาวะความเสี่ยงทางธุรกิจในการปิดตัวสูง ผู้ประกอบการควรจะหาพันธมิตรรวมกลุ่มของกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเงินทุนของตัวธุรกิจให้สูงยิ่งขึ้น การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน อาจทำให้แรงงานฝีมือในอาเซียนย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนต่ำไปยังประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า ซึ่งมีความน่าเป็นห่วงว่าการเปิดเสรีแรงงานฝีมือดังกล่าว จะทำให้แรงงานฝีมือของไทยในบางสาขา ย้ายไปทำงานในมาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยเฉพาะสาขาการแพทย์และวิศวกร มีผลให้ในอนาคต ไทยอาจขาดแคลนแรงงานฝีมือในสาขาดังกล่าว ในส่วนสุดท้ายจะพูดถึงคนไทยควรเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีก 2-3 ปีข้างหน้าอย่างไร เพื่อที่จะรับมือกับมันได้ทัน ด้านภาษา เมื่อเทียบกับยุโรปแล้ว ยุโรปใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แต่อาเซียนใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันเลย ซึ่งอาเซียนได้กำหนดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร แต่การใช้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยมีเพียง 10%เท่านั้น ณ ตอนนี้ พวกเราควรเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้นจะเป็นทางที่ดีที่สุด ด้านการทำงานต้องรู้จักปรับตัวการทำงานพัฒนาทักษะของตัวเองให้สูงขึ้น ก็จะมีโอกาสเลือกงานที่ได้ผลตอบแทนสูง และเมื่อมีการย้ายงานอย่างเสรี คนในอาเซียนก็จะเข้ามาหางานในไทยมากขึ้น การแข่งขันระหว่างคนไทยกับเพื่อนบ้านก็ยิ่งมากขึ้นไปอีก ตัวอย่างเช่น ในไทยทำงาน1วัน สามารถซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้50ซองแต่เมื่อไปทำงานที่สิงคโปร์สามารถซื้อได้ถึง318ซองเลยทีเดียว ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงความรู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากขึ้น และเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังปี 2558 ที่จะถึงนี้ คุณพร้อมที่จะก้าวไปกันทั้ง 10 ประเทศแล้วหรือยังคะ